IT for English โมดูล2คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษาแบบมัลติมีเดีย และการประเมินคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษา การประเมินโปรแกรม Call แบบมัลติมีเดีย สวัสดีค่ะ ในบทเรียนที่แล้ว เราได้เรียนรู้ถึงเกณฑ์ในการประเมิน Call แบบทั่วไป สำหรับบทเรียนนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับการประเมิน call แบบมัลติมีเดีย หลายคนอาจจะสงสัยว่า ทำไมเราถึงไม่ใช้เกณฑ์การประเมิน call แบบทั่วไป กับการประเมิน call แบบมัลติมีเดีย เหตุผลก็เนื่องจากว่า เกณฑ์การประเมิน call แบบทั่วไปทั้ง 6 ข้อ จะเน้นการประเมินตัวเนื้อหาและความเหมาะสมกับผู้เรียน มากกว่าเรื่องขององค์ประกอบในการจัดทำหรือการใช้สื่อประกอบ การประเมิน call แบบมัลติมีเดีย จึงถูกนำเสนอมาเพื่อแก้ไขปัญหาในจุดนี้ เกณฑ์การประเมินคอแบบมัลติมีเดีย เป็นเกณฑ์ที่ได้รับการเสนอโดย Professor Graham Davies ท่านได้สร้างเกณฑ์ 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านที่ 1 ความยากง่ายในการใช้สื่อ หรือ functionality ประกอบด้วย ความง่ายในการเรื่องโปรแกรม ความง่ายในการนำทาง หรือ navigate ความยืดหยุ่นของบทเรียน ระดับปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ในที่นี้ ครูผู้สอนต้องลองใช้โปรแกรมด้วยตนเอง โดยพิจารณาว่า สื่อตัวนี้เริ่มการใช้งานยากง่ายเพียงใด มีขั้นตอนในการสมัคร หรือการสร้างบัญชีผู้ใช้ที่ซับซ้อนหรือไม่ จากนั้นให้ลองเข้าไปคลิกดูส่วนประกอบต่างๆ ในตัวโปรแกรม ว่าการเลือกเมนู การกลับมาหน้าหลัก หรือแม้แต่การออกจากโปรแกรม สามารถทำได้ง่ายหรือไม่ ในส่วนของความยืดหยุ่นของบทเรียน ต้องดูว่า ผู้เรียนสามารถเลือกบทเรียนได้เองตามระดับความสามารถหรือความสนใจหรือไม่ หรือต้องเรียนตามลำดับที่โปรแกรมกำหนดไว้เท่านั้น และอีกประการหนึ่งที่สำคัญคือ เราต้องดูว่าปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น มีความหลากหลายเพียงใด เช่น เป็นปฏิสัมพันธ์ที่จำกัดเฉพาะระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ หรือ มีการให้ผู้เรียนได้ติดต่อสื่อสารกับครู หรือระหว่างผู้เรียนด้วยกันหรือไม่ ด้านที่ 2 รูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อ หรือ media content พิจารณาจากการผสมผสานการใช้ตัวอักษร ภาพ กราฟิก เสียง และวีดิทัศน์ได้อย่างเหมาะสม หลังจากที่เราได้พิจารณาความยากง่ายในการเริ่มใช้ หรือออกจากโปรแกรม รวมทั้งการใช้ปุ่มหรือทางลัดต่างๆ ในโปรแกรมแล้ว สิ่งต่อไปที่เราต้องพิจารณาคือ ประสิทธิภาพในการใช้สื่อมัลติมีเดีย เพื่อนำเสนอเนื้อหาบทเรียน ในที่นี้เราต้องดูคุณภาพของภาพ หรือกราฟิก ในส่วนของเสียงหรือวิดีโอ อาจจะต้องดูทั้งคุณภาพและความชัดของสื่อ รวมทั้งระยะเวลาที่ใช้ในการเปิดสื่อ ว่าล่าช้าหรือไม่ ด้านที่3 คุณภาพของเนื้อหาทางภาษาและวัฒนธรรม หรือ quality of linguistic or cultural content ในการประเมินคุณภาพของเนื้อหา ผู้สอนต้องพิจารณาความยากง่ายของคำศัพท์ และเนื้อหาบทเรียนในโปรแกรม โดยต้องมีระดับความยากง่ายที่เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน นอกจากนี้ยังต้องประเมินเนื้อหา ด้านไวยากรณ์สำนวนต่างๆ หน้าที่ทางภาษา กลยุทธ์ทางภาษา ความถูกต้องของภาษา และความมีประสิทธิภาพในการฝึกทักษะภาษา อีกประการหนึ่งที่สำคัญคือ ต้องพิจารณาว่า โปรแกรมนั้นมีการนำเสนอแง่มุมทางวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษหรือไม่ ด้านที่ 4 ความเกี่ยวข้อง หรือ relevance พิจารณาจากความเกี่ยวข้องด้านการนำไปใช้งาน ในสถานการณ์จริง และความเกี่ยวข้องกับหลักสูตรของสถาบันหรือของประเทศ ในขั้นนี้ ผู้สอนต้องพิจารณาว่าโปรแกรม Call ที่จะนำมาใช้ มีความสอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา หรือเนื้อหาวิชาหรือไม่ นอกจากนี้ต้องวิเคราะห์ความสอดคล้องของจุดประสงค์ของตัวสื่อ กับจุดประสงค์ของรายวิชา เพื่อให้มั่นใจว่าการเรียนรู้ผ่านสื่อ Call จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของรายวิชาได้ อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือ การประเมินความเป็นไปได้ในการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโปรแกรม Call ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ด้านที่ 5 คือการประเมินผลลัพธ์ที่จะได้รับ หรือ outcomes ผู้สอนต้องพิจารณาจากความชัดเจนของวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ประสิทธิภาพของบทเรียน ที่จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ การใช้ระยะเวลาในการเรียนที่เหมาะสม การใช้ระยะเวลาสำหรับครูผู้สอนในการเตรียมบทเรียนที่เหมาะสม เรามาสรุปบทเรียนวันนี้กันอีกครั้งนะคะ การประเมินคอแบบมัลติมีเดียประกอบไปด้วยเกณฑ์ 5 ด้านคือ 1. ความยากง่ายในการใช้สื่อ 2. รูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อ 3. คุณภาพของเนื้อหาทางภาษาและวัฒนธรรม 4. ความเกี่ยวข้องกับหลักสูตร และสถานการณ์ในชีวิตจริง และ 5. ผลลัพธ์ที่จะได้รับจากการใช้โปรแกรม การเลือกใช้โปรแกรม Core ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้นผู้สอนควรทำการพิจารณาและประเมินโปรแกรมที่จะนำมาใช้อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ากับเวลา และงบประมาณที่ต้องเสียไป ทุกคนอย่าลืมไปศึกษาตัวอย่างแบบประเมินที่ได้โพสต์ไว้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน พบกันใหม่ในคลิปต่อไป สวัสดีค่ะ